สวัสดีผู้ติดตามช่องชาแนลครับชัยทุกท่านเลยนะครับ วันนี้นะครับก็มาอยู่กับแอปพลิเคชัน ที่ชื่อว่าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับ ผมก็จะมาทำรีวิว การถอนให้ดู แต่ก่อนที่จะทำรายการถอนนะครับ ผมจะไปกดรับรายได้ที่ช่องนี้กับช่องนี้ก่อนนะครับ ผมอโอเค เริ่มที่ช่องแรกกันเลยครับออันนี้ก็เป็นรายได้จากการลงทุนเพียง 50 บาท นะครับ คกดรับได้ที่ตรงนี้เลยครับปึ๊บแล้วเราก็มากดได้รับนะครับ ตรงนี้ โอเคนะครับ แล้วก็ไปที่ช่องนี้ต่อเลยครับช่องนี้นะครับ ได้มาจากการที่เราแนะนำแล้วสมาชิกในทีมนะครับ เติมเงินลงทุนนะครับเพียง 50 บาทเท่านั้นเองนะครับให้เรากดเข้าไปครับ ให้เราคลิกที่รับผลกำไรทั้ง 2เลเวลเลยนะครับ ผมอ่าโอเคนะครับ ผมก็ได้กดรับหมดแล้วอ่าทีนี้นะครับให้เราไปที่เมนูการถอนเงินเลย อยู่ที่ตรงนี้นะครับอ่าการถอนเงินนะครับ สามารถถอนได้ทุกวันเลยนะครับ ผมอ่าคลิกเข้าไปครับ ใส่จำนวนเงินนะครับที่เราต้องการถอนนะครับก็คือ 172 บาทนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นค่าธรรมเนียมนะครับก็คือการถอนขั้นต่ำคือ 50 บาทนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่ถอนนะครับก็คือ172บาทนะครับผมจะโดนค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 25%นะครับอ่าโอเค ก็ไปกดที่การถอนกันเลยนะครับก็ ให้ใส่รหัสผ่านนะครับ ก็จำรหัสไม่ได้นะครับ อ่าโอเคนะครับ การถอนเงินสำเร็จแล้วนะครับ อ่าตอนนี้ก็มารองเงินเข้ากันนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้เงินก็ได้เข้ามาแล้วนะครับ ผมใช้เวลาไม่นานเลยนะครับ อยากจะให้ดูนะครับ นี่นะครับ ตอนนี้ยอดเงินก็เข้ามาแล้วนะครับร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับ อ่า ก็จะโดนหักไปสี่สิบบาทนะครับผม อ่า ก็โอเคนะครับ เป็นอันว่านะครับแอปพลิเคชันพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ ยังสามารถทำเงินและถอนได้ปกติเลยนะครับ ผม อ่า ก็การลงทุนนะครับ ก็แค่ 50 บาทเองนะครับ อ่า ไม่ได้มากอะไรนะครับ ก็อยากให้ เพื่อนๆนะครับมาลองทำกำไรกันดูนะครับกับ แอปพลิเคชันพลังงานแสงอาทิตย์นะครับลงทุนขั้นต่ำนะครับอยู่ที่ 50 บาทนะครับ ถอนขั้นต่ำก็ 50 บาทเช่นกันนะครับจำนวนค่าธรรมเนียมนะครับ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินการถอนนะครับ ยิ่งจำนวนเงินการถอนเยอะนะครับค่าธรรมเนียมก็จะยิ่งถูกลงนะครับอ่าโอเคนะครับก็ถ้าใคร ชอบคลิปแบบนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ ๆ ลงช่องต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ